สวัสดี ชาวไซทุกโกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนต่อเนื่องและการนำเพื่อน ๆ มาเรียนรู้ด้วยกัน ความรักเป็นคำที่มีน้ำหนัก รู้สึกดี ความรักเป็นอารมณ์ตามสัญชาตญาณที่เราส่วนใหญ่ รู้สึก แต่ก็ไม่ได้เข้าใจท่องแท้ ความเป็นอารมณ์ซับซ้อน ทั้งทั้งที่พบได้ทั่วไป และความเป็นสากลของความรัก เราก็ไม่ได้ถูกสอนวิธี หรือสิ่งที่รักหมายถึงจริง ๆ เราก็แค่ดำเนินความสัมพันธ์ และหวังจะเข้าใจมันระหว่างทาง รักอาจทำให้เราคลั่ง ทำให้เกิดรูปแบบที่ใช้ไม่ได้ในความสัมพันธ์ แม้รักแท้จริงที่สุดก็อาจเป็นพิษได้ ถ้าเราไม่ระวังมารู้แบบนี้ นี่คือ 6 ความแตกต่างสำคัญที่ช่วยเราแยกแยะระหว่าง ความรักที่ดีและร้าย 1. ความเร่าร้อนและความมั่นคงจำได้ไหม ตอนเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ที่ทุกอย่าง ดูเหลือเชื่อ ในตอนต้นที่คุณรู้สึกพลุ่งพล่านด้วยอารมณ์ และความรักที่เร่าร้อนมากทำให้คุณอิ่มใจเกินจริงเมื่ออยู่ด้วยกัน ในความสัมพันธ์ที่ดีความรู้สึกนี้เติบโตและคงอยู่ มันเติบโตเป็นความชอบและผ่อนคลาย เป็นรักที่ลึกซึ้ง แทนที่จะคงเคลิมตื่นเต้นหวือหวา ผิดกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดี ซึ่งการเติบโตอย่างรากลึกและความสงบไม่เกิดขึ้น ความเร่าร้อนยังคงค้าง คุณใช้เวลาแทบทั้งหมดอยู่ด้วยกัน และคอยเช็คกันเมื่ออยู่ห่าง และผิดหวังเมื่ออีกฝ่ายไม่ยินยอมกับความสนใจที่คุกคาม ความเร่าร้อนดีๆนั้น กลายเป็นร้าย และรู้สึกอึดอัดแทนที่จะอิ่มใจ 2. ความโดดเดี่ยวและความเป็นอิสระ มันใส่ใจและโรแมนติกไหมล่ะ เมื่อแฟนคุณชวนคุณไปด้วย และวางแผนกับคุณ ขึ้นอยู่กับมันบ่อยแค่ไหน และเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ความรักที่ดีต้องมีความรู้สึกอิสระ คุณยังคงเกี่ยวพันกับคนสำคัญในชีวิต และยังคงเข้าร่วมกิจกรรมของคุณต่อได้ ความรักที่ไม่ดีจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยว ตัดคุณออกจากทุกสิ่งในชีวิตคุณ ที่ไม่ใช่แฟนคุณ เขากลายเป็นความสำคัญหนึ่งเดียวของคุณ กลายเป็นความสุขเดียวของคุณ เขาจะตั้งคำถามหรือทำให้คุณรู้สึกผิด หากคุณหาความสนุกเพลิดเพลินมาจากที่อื่น ที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่ความรัก มันคือความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ 3. ความห่วงใยกับความหึงหวง เราอาจไม่อยากยอมรับ แต่ความหึงหวงเป็นเรื่องธรรมดาในความสัมพันธ์ ไม่เป็นไร หากคุณรู้สึกไม่มั่นใจเป็นบางครั้ง และต้องการการยืนยันจากคนรัก ตราบใดที่ความหึงหวงยังไม่เกินจัดการ ความรักที่ดีคือการเปิดอกสื่อสาร และฟังกันละกัน หมายถึงการตกลงขอบเขตด้วยกัน และความวางใจด้วยกัน ความรักร้ายๆ คือความหึงหวงรุนแรงแบบไม่สมควร เป็นชนิดไร้เหตุผลซึ่งสร้างความมั่นใจไม่ได้ คนรักคุณอาจเป็นเจ้าข้าเจ้าของคุณ และเริ่มคุกคามความเป็นส่วนตัว เขาอาจอ่านข้อความคุณและจำกัดว่าใครคุยได้หรือไม่ได้ เขาต้องรู้ใครอยู่กับคุณ เขาอาจกล่าวหาคุณว่าไม่ซื่อสัตย์บ่อย ๆ เช่นนอกใจหรือหวานเสน่ห์ ทั้งที่คุณเปล่า 4. หยอกเล่นหรือทำให้ตัวเล็ก เมื่อคุณคุ้นเคยกันดีแล้ว คุณอาจเริ่มหยอกเล่นหรือรูปคมกันเบา ๆ แม้อยู่ต่อหน้าคนอื่น นั่นเป็นสัญญาณรักที่ดี เมื่อคุณรู้สึกมั่นคงพอและรู้จักกันดีพอที่จะหัวเราะตัวเองกันได้หน่อย คุณรู้ว่าควรหยุดเมื่อไหร่ และรับรู้ความรู้สึกกัน ความรักร้ายๆในทางตรงข้าม มีการล้ำเส้นและการหยอกก็ไม่เบา มันทำให้ตัวเล็กตัวน้อย ดูถูกและทำให้อับอาย คนรักคุณอาจอยากแชร์ความน่าอาย เผยข้อมูลส่วนตัวที่เขารู้เพื่อเสียงหัวเราะ และการยกยอจากผู้อื่น เขาอาจตั้งใจทำให้คุณเป็นตัวตลก ทั้งที่รู้ว่ามันเจ็บ ที่ร้ายกว่าคือเขามักไม่ขอโทษด้วยซ้ำที่ทำแบบนั้น บิดเบือนจนกลายเป็นคุณนั่นแหละ ที่เป็นปัญหา อ่อนไหวเกินไปและรู้สึกมากเกินควร 5. ความเอื้อเฟื้อกับการควบคุม รักที่ดีไม่ต้องการสิ่งตอบแทนหรือการแลกเปลี่ยน คุณให้เต็มที่ทั้งเวลา พลัง เงินทอง หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นที่ต้องการ เพราะคุณแคร์เขาและอยากให้เขามีความสุข ไม่ได้ต้องการเซอร์พฤติกรรมที่อยากได้ รักที่ดีไม่เห็นแก่ตัว ขณะที่รักร้าย คิดแต่ตัวเอง รักร้ายให้ไม่ใช่เพราะความเอื้อเฟื้อแต่หวังบางอย่างเป็นการตอบแทน มันเป็นธุรกรรม มันอาจดูเหมือนเขามารับคุณไปทำงานตอนเช้า และการแลกเปลี่ยน ก็คือคุณถูกคาดหวังให้เลิกเรียนศิลปะ ที่คุณต้องออกไปเรียนทุกคืนวันพฤหัสเหตุผลกลบเกลื่อนก็คือ ถ้าคุณรักเขาจริง คุณต้องทำนี่คือการบังคับไม่ใช่รัก 6. ความซื่อสัตย์กับความผันแปร สุดท้ายแต่เป็นมุมมองที่สำคัญมากคือ ความรักที่ดี ซื่อสัตย์แต่ไม่บังคับ การเปิดเผยความรู้สึก ความคิด ความต้องการ เป็นไปเพื่อความเข้าใจร่วมกันเท่านั้น แบบนี้คุณจะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีซึ่งกันและกันได้ และสนิทกันมากขึ้น ไม่มีการชี้นำแค่การสื่อสารดีๆ อย่างเปิดเผย ในความรักร้าย ความซื่อสัตย์ผันแปรง่าย มีการทะเลาะ เสียน้ำตา สาดคำกัดกินใจใส่กันไปมา แล้วก็ไปขอให้อีกฝ่ายกลับมา เพราะคุณอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีเขา ความสัมพันธ์คุณมักไม่ปลอดภัยไม่มั่นคง มีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงไม่มีความสม่ำเสมอ เมื่อคุณรักใครสักคน มันอาจยากที่ต้องรับความจริงรอบๆตัวเขา และความสัมพันธ์ของคุณกับเขา เมื่อกลิ่นใหม่ของความสัมพันธ์จางหายเราทุกคนต้องพยายามเป็นคนดีกันบ้าง และมันเหมาะเหม็งที่จะโยนความผิดให้คนอื่นขณะพยายามอยู่ เราเชื่อผิดๆว่าถ้ามันมีความรักความไม่สมบูรณ์แบบ ก็มองข้ามได้ทุกอย่าง ปล่อยผ่านหรือไม่สนใจ นี่เป็นความคิดอันตรายที่เพลินใจ เพราะทำให้เรายิ่งอ่อนไหว กับการถูกใช้และความทารุณ ทุกคนคู่ควรกับการกระทำที่เหมาะสม ที่สุภาพเอื้ออารีและใส่ใจ การรู้ความแตกต่างระวังรักที่ดี และไม่ดี ช่วยคุณให้เข้าใจความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้น และประเมินว่ามันดีกับคุณไหม รักที่ดีคือการสื่อสารอย่างเปิดอกเคารพต่อกัน วางใจมีคุณค่าที่เข้ากันได้ ถ้าความสัมพันธ์ของคุณขาดสิ่งเหล่านี้ คงถึงเวลาต้องคิดว่ามันเป็นรักที่ไม่ยั่งยืนหรือเปล่า วิดีโอนี้ทำให้คุณเข้าใจชีวิตและความสัมพันธ์บ้างไหม คุณคิดว่าใครอยากเข้าใจเรื่องนี้บ้างหรือเปล่ากรุณากดไลค์แชร์คอมเมนต์และลงทะเบียน แล้วพบกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามค่ะ